Google Sheets เป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำหรับสร้างตารางคำนวณ สามารถจัดรูปแบบตาราง และประมวลผลข้อมูลในตารางได้ โดยเราจะเรียนรู้การใช้งาน Google Sheets โดยการสร้างเอกสารชิ้นนี้นะคะ เริ่มจากเปิดเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นพิมพ์ URL https colon slash slash docs google com slash spreadsheet หรืออาจจะใช้วิธีการค้นหา โดยใช้คำค้นหรือคีย์เวิร์ดว่า Google Sheets แล้วเลือกผลการค้นหา Google Sheets ก็ได้นะคะ ก็จะเข้าสู่หน้าเว็บหน้าแรกของ Google Sheets โดยหากยังไม่ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Google ระบบก็จะแสดงหน้าจอให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังนั้นเราก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้งานก่อน จึงจะสามารถเข้าสู่หน้าเว็บหน้าแรกของ Google Sheets ได้นะคะ วัตถุประสงค์ย่อย สามารถใส่ข้อมูลและจัดรูปแบบตารางคำนวณได้ สามารถใส่ข้อมูลประเภทสูตรหรือฟังก์ชันได้ สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิได้ ใจความสำคัญ การสร้างเอกสารใหม่ การใส่ข้อมูลและการปรับแต่ง การแทรก ลบ แถวหรือคอลัมน์ การจัดการชีตการใส่ข้อมูลประเภทสูตรและฟังก์ชัน การใส่แผนภูมิ การตรวจสอบข้อมูล การซ่อนเซลล์ การใส่ภาพและวาดภาพ